ทำไมมันเป็นมาโอ้โหนึกว่าจะมีเบ็ดร้อยร้อยห้าสิบเอ้ยเฮ้ยยังเติมเลยกระเป๋าโอ้เบ็ดสองร้อยห้าสิบก็มาดิก็มาดิโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดี คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม หนุ่มนาเกลือนะครับผมและวันนี้เราอยู่ในเกม Fortune Mouse ในค่าย PG Slot หรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับ โอเค วันนี้เรามาที่ทุน 1,000 บาท ทุนหนักเฉยอะวันนี้จะมาเบ็ดหนักของไอ้ไอ้หนูฟันเหยินนั่งหน่อยนะหมักหนูฟันเหยินนะ โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มวันที่เบ็ดห้าสิบก่อนเลยครับผมจัดไป เออคำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่นะไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำในการรับชมนะครับมไปครับ ต้องโชว์ทุกวันลิ้นนำโชคนะผมถ้าไม่โชว์ เล่นไม่แตก ไม่แนะนำคุณผู้ชมนะครับใครที่เล่นเนี่ย เอาเทคนิคผมไปใช้ได้นะ นั่งเล่นเว็บ ลิ้นนำโชคโถถ้าไม่ใช้นี่ไม่ไม่ได้นะ ไม่แตกนะบอกให้สิบอกให้เด้อบานี่โอ้โหเรียบร้อยผมกดไปกดมาจะเบิร์ตต่นแล้ว เฮ้ยยังหมดตูดเลยพี่อันเอาพี่อันพี่อันกูจะหมดตูดแล้ว กูพูดแป๊บเดียวพูดมากี่นาทีพูดนาทีเดียวจะหมดตูดโดดไหมโดดไหมเออไม่โดด จะหมดตูดเหรอเออเอาเติมเลยกรปบผม เกือบหมดตึกไอชิกหายเกือบหมดตึกแล้วโอเคตายกันครับผมโอ้โห เกือบหมดตัวแล้วผมโอ้โห เมื่อกี้เหลือสี่ร้อยเออหลือสองร้อยพาจะมีสักสองร้อยไหมเอ้ยใครอยากให้เล่นเกมไหนสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผม โอ้ยมันทำไมมันเป็นมา โอ้โห นึกว่าจะมีเบ็ดร้อยร้อยห้าสิบเอ้ยเฮ้ยยังเติมเลยกระเป๋าโอ้โหเบ็ดสองร้อยห้าสิบก็มาดิก็มาดิดุนพันเดียวเฮ้ย เอาเลือกจัดอ่ะเอาเลือกจัดอ่ะเอายักคลิปไวเขามึงโอ้ย อีกแล้วอะเกินเบอร์ไปหรือเปล่า ถามแค่นี้ล่ะ ถามแค่นี้ล่ะไปผมไปตอนนี้นะโอ้โหันไวโพโอ้โห เมื่อกี้แบบ วัดขึ้นเบ็ดวัดใจเลยนะ ผมกดถ้าเมื่อกี้สี่รอบไม่มาคือแตกนะหมดตูดเบ็ดสองร้อยห้าสิบนะผมเมื่อกี้ อะไรครับเนี่ย อะไรครับเนี่ยไอ้ย่าไอ้แค่งงมาหมด่ะ โอเคเราลดมานี่เบสสองเอ้ยยี่สิบห้าบาทนะผม โอเค จัดไปสิบรอบออโต้นะ แต่จริงควรเลิกได้ตั้งนานแล้วแหละ แต่ผมยังจะไปต่อไงเพราะว่าคลิปมันไวเกินไปเอ้าเติมเลยครับผมโอ้เดือดจัดอะครับนนนน nice เดือดจัดเลยอะโอ้โหทำไมอืม ัวเดียว โอ้โห เดือดจัดเลยครับนอนๆ ตอนนี้กำไรเราอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทเป๊ะๆนะครับผม ผม ขอไปต่ออีกสักนิดนึงละกันนะครับผมเพื่อแบบเพื่อมันจะมาอะไร โอเคหมดแล้วครับผม 25ไอ้10รอบเบ็ด25นะโอเคจัดไปที่อีก10รอบผมอ่ะไป ตอนนี้พยายามเล่นเซฟๆอยู่เผื่อมันจะมาดอกหนักๆอีกสักดอกนะครับผม จริงได้ขนาดนี้ควรเลิกแล้วผมกำไรสิบเท่าเลยนะ ไม่ใช่แน่นอน เอาเตะโอ้โหถ้าเป็นไอ้หนูช่องกลางเรียบร้อยแล้วผม เลิกเลย จริงมันควรเลิกได้ตั้งนานแล้วแหละ ได้แล้วคนรีบเลิกนะผมไม่แนะนำให้เล่นตามนานขนาดนี้นะ โอ้โห โอเคเดี๋ยวผมว่าหมดรอบนี้ ไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับทุกคนไปไปเอาให้หมด900เนี่ยอเอาให้หมด900เนี่ย ไปต่อกันยาวๆเพื่อมันจะมานะไม่เอาจริงไม่น่าฝืนเล่นนะครับผมถ้าได้แล้วคนรีบเลิกเลย อ่าเป็นสิ่งที่ผมอยากย้ำให้ทุกๆคนเลยนะผมเวลาเล่นอย่าโลภนะได้แล้วคนรีบเลิกนะผมเอาเงินไปใช้ชีวิตประจำวัน ไอ้เหี้ยผิดหลายใจ จะร้องไห้แม่งมาไม่ตรงไรอะไรวะทามากูเกินไปทามากูเกินไป ทุนพันบวกหมื่นเหมือนทุกคน อ๋อ เรื่องจัดเลยนะหอายหมดห้าร้อยนี่นะ ผมผมจะพอละที่ได้เป็นหนึ่งหมื่นเป๊ะเป๊ะเลยครับเพิมที่เกียดเล่นแล้วจริงทุกคน แต่ขนาดที่อยากเอาตังค์ไปใช้ละ โอเค ขอเลิกเลยละกันนะครับ ผมจบที่หนึ่งหมื่นเลยละกันนะ กำไรมาพันก็หมื่นเก้าพันกว่านะ ผมเก้าพันหรือหมื่นนี่แหละ โอเค ใครชอบคลิปนี้นะ ผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนาเกลียกันด้วยนะ ผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ โอเค ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ ขอตังค์เอาไปซื้อไอโฟนกล่องละกัง